สวัสดีนะครับ ทุกท่าน เดี๋ยววันนี้นะครับ จะมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับ ชุดแก้ไขนะครับ โคมไฟเหลืองนะครับ วันนี้นายแบบของเราก็จะเป็นโคมไฟหน้าครับ มอไซค์สภาพผิวนะครับ เช่นนี้ มีหลายคนถามนะครับว่าใช้กับรถมอไซค์ได้ไหมนะครับ ชิ้นส่วนไหนนะครับ ที่เป็นพลาสติกใสนะครับ ใช้งานได้หมดเลย เค เดี๋ยวเรามาดู เดี๋ยวผมจะทำแบ่งแยกนะครับห้าสิบห้าสิบผ่านการทดสอบนะครับ จากทีมงานเทรนนิ่งของพวกเรานะครับมาปีกว่านะครับ งจากที่เรามาร์กเทปแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะขัดกระดาษทรายนะครับ เราจะใช้เครื่องขัดนะครับ ตัวนี้ในการใช้งาน ก่อนอื่นเลยฉีดน้ำครับ เราไม่ขัดแห้งครับ ฉีดน้ำ นี่ เป็นเพียงกระดาษทรายนะครับ หนึ่งสเต็ปเท่านั้นนะครับ สภาพ เดิมๆนะครับ ก็จะประมาณนี้ มีรอยขีดข่วนนะครับ โอเคยังไม่เสร็จครับ เดี๋ยวเรามาขัดเบอร์ต่อไป านไปแล้วครับสองเบอร์ ยังไม่จบนะครับ เดี๋ยวมีอีกหลายสเต็ปนะครับโอเคมาต่อสเต็ปต่อไปนะครับ กระดาษทราย หรับสเต็ปกระดาษทรายนะครับที่เราใช้นะครับ จะละเอียดที่สุดนะครับในไทย ยังไม่เสร็จนะครับ เดี๋ยวมีอีก2เบอร์ เบอร์ถัดมานะครับที่เราจะใช้งานต่อ นี่แค่สเต็ปกระดาษทรายนะครับยังไม่ได้ใช้กาไฟฟ้านะคมมีการเหลืองข้างในนะครับ สกปรกข้างใน อันนี้เราแก้ไขข้างนอกนะครับ นี่เป็นเพียงแค่สเต็ปนะครับ กระดาษทรายเฉยๆโอเค เดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งเบอร์สุดท้ายนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกรอบ โอเค เดี๋ยวเรามาดูนะครับสเต็ปสุดท้ายนะครับ สเต็ปการเตรียมผิวนะครับ ก่อนที่เราจะใช้กาวไฟฟ้านะครับในการจัดการโคมเดิมๆนะครับจะเห็นได้ว่ามีรอยขีดข่วนนะครับ พอผ่านสเต็ปงานขัดนะครับรอยน้อยลงนะครับ สามารถเอารอยออกหมดได้นะครับ ถ้ามีคนช่วยจับ โอเค เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราจะใช้กาวไฟฟ้านะครับในการจัดการ เค เดี๋ยวเรามาดูนะครับพระเอกในวันนี้นะครับ ก็คือการไฟฟ้าตัวนี้นะครับ การตัวนี้นะครับ ร้อนเร็วนะครับ ภายใน 30 วินาที จะเห็นนะครับว่า ไอระเหยนะครับ จะทำให้ ไฟหน้านะครับ ค่อยๆใส่ โอเค หลังจากที่เราใช้กาไฟฟ้าเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาลอกเทปดูผลงานนะครับ ผมใสขึ้นนะครับ รอยขีดข่วนน้อยลงนะครับ มีหลายคนถามนะครับ ประเด็นที่ว่า กรณีถ้าแตกรายงานล่ะ แก้ไขได้ไหมนะครับ แก้ไขไม่ได้นะครับรอยขีดข่วนแก้ไขได้นะครับทำงานง่ายกว่านะครับ ถ้าเป็นข้างในนะครับ สามารถทำได้แต่ต้องใช้เวลานะครับ คือต้องแกะโคมออกทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็ขัดเหมือนกันกับข้างนอกนะครับ แล้วค่อยใช้กาวไฟฟ้าในการจัดการ เคนะครับ ตอนนี้ก็เปิด รับนะครับ สมาชิกทั่วไปนะครับที่สนใจเข้ามาร่วมนะครับ ธุรกิจกันนะครับ เป็นตัวแทนชื้นฟูไฟหน้านะครับ สามารถติดต่อสอบ ถาม ได้นะครับ เรายินดีที่จะสอนให้นะครับทุกสเต็ปนะครับ ประหยัดต้นทุนกว่า นะครับ เพราะคุณ อย่าลืมนะว่าเราเป็น รายแรก นะครับ ที่นำเทคโนโลยีนี้เข้ามานะครับ โอเคครับ ไว้พบกันในวิดีโอถัดไป